สวัสดีค่ะ ขอต้อนรับสู่ช่องหมุนนิสต้านะคะ ช่องที่จะมาพูดคุยแชร์เทคนิคและเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับกาแฟค่ะ เราเคยทำคลิปชงกาแฟทีเดียวหลายๆแก้วไปแล้วนะคะ เดี๋ยวเราจะใส่ลิงก์ทิ้งไว้ให้เผื่อใครจำไม่ได้หรือว่ายังไม่ได้ดูค่ะ คราวนั้นเนี่ยเราใช้ดิปเปอร์01 ชงกาแฟ 35 กรัม แทบจะเรียกได้ว่าเต็มกำลังของดิปเปอร์เลยนะคะ คราวนี้เนี่ยเราจะใช้ดิปเปอร์02 ชงกาแฟ 2 แก้วค่ะ จะชงเพื่อต้อนรับแขกที่มาที่บ้าน หรือจะชงแล้วดื่มด้วยกันกับแฟนหรือคนรู้ใจ ก็ได้ทั้งนั้นเลยค่ะ วิธีการชงกาแฟ 2 แก้วโดยใช้ดิปเปอร์02เนี่ยนะคะ เขามีเยอะมากเลยค่ะ เพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่ที่จะชงกาแฟแบบนี้ แต่สำหรับวันนี้นี่นะคะ เราจะชงแบบเทน้ำรอบเดียวค่ะ เหตุผลที่เราใช้วิธีชงแบบนี้นะคะ ก็เพราะว่าเราคิดว่าการที่เราจะชง2แก้วให้เพื่อนหรือว่าแขกดื่มนั้นเนี่ยบางครั้งเราไม่รู้ว่าเขาชอบกินแบบไหน ชอบกินไบรท์ออกเปรี้ยวหน่อย หรือว่าชอบหวานหวานบอดี้เข้มๆแล้วถ้าเราจะถามเขานะคะ เกิด 2 คนเนี่ยเขาชอบกินไม่เหมือนกันนะ่ะชอบคนละแบบอะ่ะทำยังไง ก็กลายเป็นว่าเราไม่ได้ชง 2 แก้วแล้วใช่ไหมคะ กลายเป็นจะต้องชงทีละแก้วแล้วก็ปรับวิธีการชง ให้กาแฟเนี่ยถูกปากของคนกินค่ะ ดังนั้นเนี่ยเราก็เลยจะใช้หลักทางเดินสายกลาง ชงให้บาลานซ์หน่อยเพราะคิดว่าทุกคนกินได้ ไม่ว่าลึกๆในใจเนี่ยจะชอบกินแบบไหน กาแฟที่จะใช้ชงวันนี้นะคะ จะเป็นกาแฟดอยตุงเบบี้เกชาค่ะบดด้วยคอมมาดันเต้ 28 คลิก โดยเราจะใช้กาแฟ 30 กรัม และน้ำ 400 กรัมค่ะ ชงอัตราส่วนประมาณ 1 ต่อ 13 ใช้น้ำอุณหภูมิ 90 องศา และชงเร็วนะคะ เพราะว่าเราเทน้ำแค่ครั้งเดียว เพื่อที่ว่ามันจะได้ไม่สกัดเยอะเกินไป เดี๋ยวมันจะขมเข้มค่ะ เดี๋ยวเราไปชงกันเลยนะคะ เริ่มต้นนะคะ เราก็ล้างกระดาษกรองกันก่อนค่ะ ร็จแล้วนะคะ เราก็เทกาแฟลงไปเลยค่ะ เริ่มต้นนะคะ เราก็เริ่มจากการบูมผงกาแฟด้วยน้ำ 60 กรัมค่ะ แล้วก็ทิ้งไว้ 30 วินาทีนะคะ แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะเทน้ำทีเดียวเลยนะคะ จนกระทั่งปริมาตรรวมเนี่ยมันเป็น 400 กรัมค่ะ โดยที่ว่าเทจากข้างในนะคะ วนจากข้างในออกไปข้างนอก แล้วก็จากข้างนอกเข้ามาข้างในค่ะ มันจะได้สกัดทั่วถึง เทแรงหน่อยนะคะ ไม่งั้นเดี๋ยวน้ำมันจะตันค่ะ ทให้ได้เวลานะคะประมาณ1ถึง1นาที 15 วินาที ราวๆ นี้ค่ะ แล้วหลังจากนั้นก็รอให้น้ำไหลหมดนะคะ ตอนที่ชงด้วยดิปเปอร์01 เนี่ย เราไม่ได้ใช้เทคนิคนี้ เพราะว่าดิปเปอร์มันเล็กค่ะ พื้นที่น้อยจะมาเทน้ำา3-400กรัมแบบนี้เนี่ย ทีเดียวเนี่ยน้ำล้นแน่ๆค่ะ แต่ถ้าไม่ล้นเนี่ยก็คือเราจะต้องเทช้าๆพอเทช้าๆเนี่ยมันก็อาจจะทำให้สกัดเยอะเกินไปค่ะ เดี๋ยวอาจจะขมเข้มได้ ก็เลยแบ่งเททีละหลาย ๆ รอบ พอน้ำหมดแล้วก็ยกออกค่ะ เดี๋ยวมาชั่งดูนะคะว่า ได้น้ำกาแฟเท่าไหร่ ได้น้ำกาแฟทั้งหมด 344.5 กรัมค่ะ มาชิมกันค่ะว่าเป็นยังไง อืม ตัวนี้นะคะ มีดอกไม้พุ่งขึ้นมาก่อนเลยค่ะ แล้วมันมีกลิ่นแบบหมักๆขององุ่น โทนคล้ายๆวายค่ะ แล้วก็มีส้มชัดชัดมากเลย หวานๆแล้วก็สดชื่นค่ะ บอดี้ก็โอเคเลยนะคะ กำลังดีค่ะ ชงแบบนี้เนี่ย ก็จะดื่มง่าย คนส่วนใหญ่น่าจะชอบเสิร์ฟแขกได้ไม่อายใคร ยังไงก็ลองชมกันดูนะคะ ชอบไม่ชอบก็คอมเมนต์พูดคุยกันค่ะ แล้วอย่าลืมกด subscribe ช่องบุญดิสต้าไว้นะคะ คลิปใหม่มาจะได้ไม่พลาด หรือกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยก็ได้ค่ะ ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการดื่มกาแฟค่ะ แล้วเจอกันใหม่กับคลิปดีๆมีสาระเช่นเคยบ๊ายบาย